วัสดีครั้งค่ะสำหรับวันนี้ อันนี้แอดพามาชมภายในของเดนมาร์กนะคะที่นี่คือนันเนอร์ค่ะนักท่องเที่ยวทุกคนที่แอะแอะนักท่องเที่ยวที่ ทุกคนที่มาที่นี่จะต้องมาดูนันเนอร์ตัว ตัวของนันเนอร์ไม่ใหญ่นะคะตัวเล็กๆค่ะ แต่ว่า ครบไปแล้วครบแล้วมากๆเลยนะคะอันนี้ข้างหลังนั้น อันนี้นะคะจะให้ดูมันจะมีที่นี่ในตัวนี้ช่วงหนาวก็จะเป็นสกีฮับไปที่ x p a นี่คือปฏิที่สัมสถานที่นี้เรียกว่าลังยาดีเนี่ยของเดนมาร์กนะคะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเดนมาร์กจริงๆ ใครที่มาเที่ยวเดนมาร์กก็จะต้องผ่านมาตรงนี้ กันทุกคนนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆ าไปดูดอกซากุระอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะันี่ก็เป็นอีกนนะคะ ของต้นกุะของีเดมาะะมันจะมีเป็นหย่อมๆนะคะ นนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปนะคะ มันจะมีให้เที่ยวทั้งแบบติดดกันเลยนะ เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆค่ะ เราจะไปดูราชวัง ไม่ถึงสักทีราชวัง แล้วล่ะค่ะนี่เราก็ใกล้เขตสถานที่พระราชวังแล้วค่ะ ก่อนถึงพระราชวังเราก็มาดูสวน ของพระราชินี มาเจอสักุระอีกแล้วนี่นะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะโบบาสเกมโตเดินไปดูนะคะยังไม่แน่ว่าจะทำคลิปยาวไปดูพระราชวังเลยหรือปักหรือว่าจะตัดนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะ นี่คือเป็นสวนที่เอพิมแล้วทำพระราชทานแด่ วินหมายเลขสิบสองนะคะเอ๊สงสัยวันนี้จะอยู่นะคะ ที่เดนมาร์กเขาจะบอกว่าถ้า พระองค์ก็คือครอบครัวของของของควีนมารกเร็ตอยู่นะคะธงมันก็จะขึ้น แต่ถ้าธงลงนี่ก็แสดงว่าจะไม่มีพระองค์ไหนอยู่ ประทับอยู่ที่พระราชวังนะคะ แล้วดูดูแล้วนี่ก็คือ พงชาติที่คิดอยู่สูงก็แสดงว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ในพระราชวัง เดินไปใกล้นี่ยังไงคะ ไม่ไกลเลย ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ หลังจากถ้า ระราชนีมาร์กาเร็ตที่สองได้สิ้นพระชน ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเจ้าชายเฟนเดล็กเนี่ยจะยังคงประทับอยู่ที่นี่หรือเปล่านะคะหรือว่าจะไปประทับอยู่ที่ปราสาทที่ที่อื่นที่ที่มีในเดนมาร์กนะคะอันนี้เป็นน้ำพุนะคะก่อนก่อนที่จะเข้าไปในตัวพระราชวัง จะต้องผ่านมาเห็นนะคะน้ำพุตรงจุดนี้ หมุนกลับไปนะคะ หมุนกลับไปก็มาจะเอ๋นี่คือเขตพระชวังเขาเรียกอเมริกโปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ๋อเอาคลิปยาวๆกันเลยนะคะ ตรงนี้ ต้องระวังเดี๋ยวโดนรถชนตายอันนี้นะคะพระราชินีเพิ่งครบ ครบรอบวันพระราชา ประสูตรนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมกันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วก็จะปั่นจักรยานเหมือนกันนะคะรถส่วนใหญ่นี่ก็จะไม่ให้เข้าอันนี้ทหารรักษาพระองค์ อันวัวววแอร์ตอนิงปุเดี๋ยวกำลังกำลังมองดูนะคะว่า ที่ไหนที่ทวีนมารกะเล็ตมารกะเล็ตที่สองพระองค์ทรงพัก อยู่นะคะ ให้เดินเดี๋ยวเดินดูดูทั่วนะคะ เพราะว่าเจ้าชายแฟนเดเล็กและครอบครัวก็จะพักอยู่ด้วยแต่ไม่ทราบว่ามันตึกไหนนะคะ I mean